ดี32,700 คนหนึ่งจะมาพูดถึงเรื่องเลขทูบนะคะ อันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยที่จะต้องพูดก่อนเลยนะคะ อันดับแรกเลยนะ สิ่งที่หนึ่งเนี่ย คือจริงๆแล้วอะตั้งแต่ต้นปีมา มันเข้ามาแทบทุกงวดเลย ไม่มีปัญหาเลย มามีปัญหาตอนที่เป็น ตอนที่เป็นเลข ทูปู่เมื่อประมาณสองงวดที่ผ่านมา งวดหรือสองงวดที่ผ่านมานะคะงวดสองงวดล่าสุดเนี่ยที่มีปัญหาสุดๆเลย เพราะว่าก่อนหน้านั้นทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เลขเข้าก็อวยยศกันตามปกตินะคะ แต่พอซื้อไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ในสิ่งที่ที่ที่แบบไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ เกิดกระแสขึ้นมานะคะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะ คนอยู่ตรงนี้ก็จะต้องต้องโดนอยู่แล้วนะคะ หนึ่งจะพูดให้ฟังว่า หนูเอาครีมทาผิวให้หน่อยดิดูเท้าดิ ทาเท้าให้หน่อยอะป้าป้าป้าป้าเอาเซรั่มมันนั้นก็ได้อีกว่าสีน้ำตาลอะ สีน้ำตาลเนี่ยเออเออใช่ทาให้ทีมันไม่ไหวแล้ว เออ ใช่ใช่เจ็ดสองเจ็ดงวดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดน่ะเป็นอะไรที่ทำให้ อาจจะอาจจะแบบก็ก็คนก็ยังคนก็ยังแบบยังไม่ได้ออกมาดราม่าอะไรนะคะ จนกระทั่งว่าสองงวดล่าสุดเนี่ย เป็นเป็นเป็นรอบที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมา ซึ่งหนึ่งก็อยากจะมาอธิบายแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะจะเป็นการพูดแบบ ในมุมของหนึ่ง แล้วก็ในมุมของทุกคนด้วย มีนะคะ ผู้ใหญ่นะคะ มาคุยกับหนึ่งมีผู้ใหญ่ที่ที่หนึ่งเคารพนับถือ มาคุยกับหนึ่งในงวดที่ผ่านมาว่า คืออันนี้ต้องขออนุญาตพูดก่อนนะคะว่า ขออนุญาตพูดตาม ตามตรงก่อนนะว่าหนึ่งไม่ได้สนับสนุนให้คนไปซื้อหวยใต้ดินนะคะ เลขที่หนึ่งให้เนี่ยก็คือให้เอาไปซื้อลอตเตอรี่ แต่หนึ่งจะบอกก่อนว่ามีคือคุณต้องรับให้ได้ในความจริงที่หนึ่งจะพูดนี้นะคะ ว่าไอหวยใต้ดินเนี่ย มันอยู่คู่คนไทยมานานมากเขาเล่นกันมาแบบโหสมัยไหนแล้ว แต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันผิดกฎหมาย แต่คนก็แบบ ถ้าจะจับคนเล่นเนี่ยคือ คุกก็ไม่พอขังค่ะ มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำที่ที่เป็นคนเล่นที่มีคนเล่น หนึ่งก็เลยจะบอกว่ามีผู้ใหญ่บอกหนึ่งมานะคะ คือการตัดสินใจของหนึ่งอ่ะ หนึ่งขอบอกก่อนว่าถ้ามันไม่ถูกใจใคร หนึ่งขอโทษ แต่หนึ่งทำได้ที่สุดเท่านี้ หนึ่งทำได้ที่สุดแค่นี้หนึ่งทำได้ที่สุดตรงนี้ เพราะ ตัวหนูเองหนึ่งก็ต้องซัพพอร์ตลูกค้าหนึ่งด้วย อันดับแรกข้อแรกที่หนึ่งจะพูดเลยนะคะ ก็คือ ข้อที่หนึ่งหนึ่งจะยังให้แนวทางเหมือนเดิม ข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่งจะยังให้แนวทางเหมือนเดิม แต่แนวทางที่หนึ่งให้ในรอบนี้นะคะในรอบนี้ที่หนึ่งจะให้แนวทางเนี่ยหนึ่งจะให้เป็นเลขสองตัวหางเดียว ไม่มีเพิ่มเติม ข้อที่สองหนึ่งจะหยุดการจุดทูบหนึ่งงวด คืองวดนี้หนึ่งจะหยุดจุดทูบหนึ่งงวด สาเหตุของการหยุดจุดทูบหนึ่งขอญาตแจ้งเลขที่หนึ่งคนเดียวไปอั้นของคนอื่นมันก็เอาไปอั้น แต่ทุกคนโฟกัสที่หนึ่ง หนึ่งก็แก้ปัญหาให้ แต่หนึ่งทำได้ดีที่สุดเท่านี้ ดีที่สุดเท่านี้ของหนึ่งก็คือหนึ่งยังจะต้องให้แนวทาง ของหนึ่ง ก็คือจะให้หางเดียวในกลุ่ม แต่ทูบหนึ่งขออนุญาตพูด ว่างวดนี้ไม่ได้จุดค่ะ ขอหยุดหนึ่งงวด ขอโทษลูกค้าในกลุ่ม ขอโทษสมาชิกด้วย ที่ไม่ได้จุด หนึ่งขอหนึ่งงวดขอดูว่าไม่จุดแล้ว คนที่นั่งด่า มันจะถูกไหม ขอดูนะคะ แต่ถ้าจะบอกว่าเลิกให้ไปเลยไม่เลิกค่ะ หนูเนี่ย สามารถที่จะเลิกให้เลิกขายของเลิกทำงานเลิกทำอะไรก็ได้ แต่หนึ่งคำหนึ่งถึงคนที่เขารอ คนที่เขารอคนที่เขาได้มันก็มี คำหนึ่งถึงลูกน้อง คำหนึ่งถึงพนักงาน หนึ่งจะเอาหนึ่งเข้าใจว่าสิ่งที่หนึ่งทำเนี่ย มันเกิดปัญหา แต่ทำไมถึงไม่โทษที่ ต้นต่อทำไมต้องเป็นหนึ่ง ใครให้อะไร ก็อัน้นหนึ่งยังไม่ได้จุดทูบเลย ก็ไปบอกว่าหนึ่งจุดแล้ว ยังไม่ได้ให้เลย ก็ไปบอกว่าให้แล้ว เลขออกมาปลอมหมดเลยสามเจ็ดเก้าสี่แปดศูนย์ของปลอมทั้งนั้น ของปลอมทั้งนั้น ยังไม่ได้ให้เลย ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ลงเลย อยู่ในกลุ่มคือรอในกลุ่มเลย แล้วหนึ่งก็จะงดการไลฟ์สด แจกแนวทางทูปปู แบบยาวๆเลยหนึ่งเลิกไม่ได้ค่ะ จริงๆ ขอพูดเลิกไม่ได้ แต่หนึ่งทำให้ได้แค่นี้ ขอร้องเข้าใจหนึ่งด้วย เข้าใจในมุมของหนึ่งด้วยว่า ลูกค้าเขาบูชาของมาเขาเข้ามาในกลุ่มเขาก็ต้องการแนวทาง แล้วการที่หนึ่งให้แนวทางไป เขาเอาไปซื้ออะไร ไปซื้อลอตเตอรี่ ไปซื้ออะไร หนึ่งไม่ได้ หนึ่งไม่ได้ ลูกเอาผลไม้มาถวายนะคะ มีอะไรบ้าง ขอให้ปีเสียมารับในในผลไม้นี้ที่ลูกนำมาถวายนะคะ อะไรคือทูบหนึ่งร้อยทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งซีหนึ่งชุดได้สิบชิ้นค่ะ เป็นทูบที่ผ่านการทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครจะเอาทูบซีเอฟทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ เหรียญปู่วันนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งเปิดเข้ากลุ่มวันสุดท้ายนะคะหนึ่งจะปิดพักนะคะ ใครจะบูชาเหรียญปู่นะคะ ได้เหรียญปู่ อนันตะองค์ใหญ่นะคะหนึ่งเหรียญนนะคะแล้วก็เป็นเหรียญปู่รุ่นมหาโพกทรัพย์หนึ่งเหรียญแล้วก็ได้ทูบนะคะ เซตนี้นะคะลูกค้าปกติแล้วเหรียญปู่สี่เเก้าก้ารุ่นมหาโพกทรัพย์ก้าปกติแล้วราคาเก้าร้อยบาทหนึ่งให้ในราคา 599 บาทจัดส่งฟรี 599บาทจะส่งฟรีค่ะ159 บาทคือทูบค่ะลูกค้าทูบปู่159บาท ไม่ใช่เลขทูบนะอุ้ยหวยมันสิออกนึ่งหาเก่าบ่บัดทีนี้บ่แม่นค่ะลูกค้าบ่แม่นค่ะราคาทูบราคาราคาทูบแพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบเก้าบาทแพ็คหนึ่งค่ะลูกค้าโอ้ยบ่แม่นเลขค่ะผู้เจ้ากับพิมพ์หวนแท้ ดส่งฟรีเซตนี้ราคา 599 บาทจัดส่งฟรีปกติ 900นะคะใครจะเอาแป้ง 299 บาทนะลูกค้าขาที่ฝาของแป้งจะมีตัวเลขสำหรับอยู่นะคะ หินถูกหวย 299 บาทจัดส่งฟรีค่ะ ปีเสียดูซับ299 บาทจัดส่งฟรีค่ะ ปีเสียเดี่ยวได้แดง 299 บาทจัดส่งฟรีค่ะ ปีเสียหยก 299 บาทจัดส่งฟรีค่ะ ปีเสียมหาเศรษฐี399 บาทจัดส่งฟรีค่ะแหวนปีเสีย 199 บาทจัดส่งฟรีค่ะ ゃない